โอเคกะเดี๋ยวกะกดไปเรื่อยๆเลยเนาะค่ะ แต่ว่ารอบนี้เขาสีบอสไซออโต้เนาะ โอ้โหลอยหาสิบมาว่ะสำหรับคนที่เล่นโลมาเนาะค่ะกะบางคนก็บอกว่ามันไม่ค่อยเข่าอ่ะหนูนะไปอ่านเบิงเนาะกะน้ำอ่านเบิงสุกคนนั่นแหละบางคนแบบ เลนอาจจะบ่ถึกช่วงเวลาของมันเนาะค่ะ กะแนะนำช่วงเวลาหลักๆ เลยกับซีมีเก้าโมงบ่ายสองแล้วกะตีสองเนาะค่ะ กะสามารถเลือกเลนเอา ก้อนซีเลนกะ ปั้นเช็คก้อนก็ได้เนาะค่ะว่ามันเข่าบ่เข่าวิธีปั้น กะใส่ไม้ตั้มสุดอะค่ะ กดเบิงว่าเออมันมันเข่าบ่ฮะมันบ่เข่ากะ จังเปลี่ยนเวลาเลนไม่เรื่อยๆเนาะค่ะโอเค ตอนนี้ได้โลอีกแล้วเนาะค่ะโอ้โหหนึ่งพันสามร้อยบาทมาว่ะ โอเคค่ะ ตอนนี้บวกมาอีก 1,350 บาท โอเค 4,000ละเบรตเตอร์เบรตโต เหลือซ้ำนี้อีหลีได้เนี่ยอยู่จังไหนมันหอดสิ้นเดือนเนาะเดี๋ยวกะหาสมุดบ่ได้ กะสิ ไปขอยืมเจ๊ปัน เอาเนาะค่ะ โอเคไม่อีก 200เอออังุนอีก โลมาดิ โอเค ได้โลอีก ตอนนี้เขาได้เข่าฟรีสปินแล้วเนาะค่ะ คอมโบซีมาแล้วโอเคค่ะ บวกมา950บาท หากสมมติว่าเสียเบิร์ดนี่เจปันต้องเป็นสปอนเซอร์ให้หนูนะแล้วล่ะ โอเคมาอีกรอยนึงใส่เงินม้วนพพดเนาะค่ะ โอเค อ่ะมวกมีหนึ่งพันห้าสิบบาทสี่พันแปดกดไปเรื่อยๆเลยเนาะค่ะสำหรับเออ่คนที่ อยากรู้ว่าเล่นเวลาใดอันนี้หนูนะเล่นตอนเก้าโมงเนาะค่ะตื่นเช้ามากกับไซรถ กะร้องเปลี่ยนเวลาเล่นกันเรื่อยๆเนาะค่ะ หากสมมติว่ามันบ่เขาเขากะพยายามย่าไปแบบย่าไปบืนเล่นอะเขากะจังแบบปรับ ไปเรื่อยๆ โอเคโอ้โหมาเก้าร้อยห้าสิบบาทเขาอะเออตอนนี้บวกมาอีกเก้าร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะหืมมาอีกแถวหนึ่งโอ้โหอีกแถวหนึ่งติดต่อกันมาสองแถวเลย 1,200 บาทเนาะค่ะ รอบนี้ โอเค6 0 0นซีแล้ว โอ้โหยางไวเลย มาอีกค่ะซิปองุ่นได้โล่น้ำมา ขอแจกัน โอเค แจกันตกอีกรอบนึง อีกรอบนึง โอ้โห มามาโอ้เสียดายให้อีกรอบนึงได้เข่าฟรีสปินเนาะค่ะ โอเค อีกหาร้อยกะค่อย ๆ เล่นไปเรื่อย ๆ เนาะค่ะ ถ้าสมมติว่าเออเล่นพอใจทำไหนกะเอาซ้ำนั้นเนาะเจ้านี่ ยานยูบ่หดสิ้นเดือนนะกดไปเรื่อยๆก็แล้วกัน โอเค อ่า โอ้โหพอมาเลย อ่ะสามร้อยเสียดายอ่ะเบิ้งห้าพามุกุดเป็นโลนะ โอ้โห โอ้โห โอ้โหสามรอบติด โอ้โห เสียดายอ่ะ โบนัสสามรอบติดอ่ะ โอเค โอ้โหว่าเขาเลยอย่าว่า โอ้โหอ่ามาอีกแล้วร้อยห้าสิบบาท อันนี้แนะนำเลยเนาะคะ่ะช่วงเวลา เก้าโมงบ่ายสองละกะตีสองนะคะกะสามารถเลือกเลนได้แต่ว่าเห็น เห็นเขาบอกว่าประมาณทุ่มนึงกับเขาเนาะ เดี๋ยว เดี๋ยวร้องไปเล่นทุ่มนึงเบิง มือหลังละกัน เอาไว้ โอ้โหหกร้อยบาท เต็มช่อง โอเคค่ะบวกไม่อีกหกร้อยบาท ขึ้นขึ้นลงลงโอเคอีกเจ็ดร้อยสิบมาอีกซี่แถวสองร้อยเออ แจกันได้องุ่นน้ำโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยอีกข้างเดียว เขาฟิสปินแต่บ่เขาไายเนาะค่ะ โอเคซี่ช่ององุ่นได้อีก แจกันมาอ้าโอ้โหหาร้อย โอเค ได้คอมโบ3อีกครั้งนึง ได้ยุโอเค ตอนนี้เขาได้เข่าฟรีสปินแล้วนะคะได้ฟรีสปินซีข้างเนาะโลมานี่ได้ฟรีสปินหน่อยอะแต่ว่ามันกะแตกคุ้มอยู่เนาะโอเค มาอีกรอยนึงหาสิบบาท โอ้ยปวดขาโอเค ค่ะ บวกมาเก้าร้อยหาสิบบาท ตอนนี้สะสมวิธีเจ็ดพันละ คอีกห้าสิบโอ้โหแปดร้อยห้าสิบแตกเรื่อยๆแล้วค่ะห้าสมุดมันว่าเขานี่หอดสี่พันกะเซาเล่นดีกว่าเนาะเอาไปเล่นช่วงเวลาอื่นโอเคอ่าอีกร้อยนึง ขอแบบคอมโบหลายๆก็พอแตกหน่อยๆบ่เป็นอย่างเนาะค่ะ เคมาอีกหาสิบบาท เนี่ยแตกที่ละหาสิบหาสิบเก็บไปหอดจักซีครั้งแต่เขาได้เข่าฟีสปินกับคุ้มอยู่เนาะค่ะ โอเคอีกรอยหาสิบมา โอ้โหหลายเริ่มว่าค่อยงามแล้วอีกรอยหนึ่งโอเคขอองุนล็อกกลางอุบมาโอ้โหเจ็ดพันอ่าอีกรอยหนึ่งโอ้โหแจกกันมาแบบสี่อีกรอยหาสิบมา โอ้เสียดายอู้เสียดายโลกกับกับดาบขวานอะโอเคโอ้โหโลว่าตกล็อกแรกร้ายนี้บ่ได้ โอเคมาสี่ร้อยบาท แจกันขอโลแถวสองอู้บ่มา บวกหาร้อยนะคะโอเคร้อยหาสิบโอ้โห เริ่ม เริ่มไม่ค่อยเขาแล้ว แตกหน่อยอะเวลานี่ เป็นเอียงที่สำคัญมากนะคะกับพวกสล็อตเอียงกับที่โอเค อีก 200 โอ้เมื่อกี้เห็นแบบแบบเป็นโบนัสแต่มันไม่เข่าเนาะมาที่ละสองที่ละสองเถอะโหแจกัน โอเคมาอีก 1,100อังุ่น กับโลมาอีก นั่นละมา โอ้โหหน0ึ่งพัสอร้อยบาท คุ้มนะ สะสมไปเรื่อย ๆ นี่ก่ยาวาเด้อเขาดีก็แบบพีจีอีกด้วยเนี่ยบวกมาอีกสองร้อยค่ะโอเคโลมาอีก เออ นั่นละเออเห็นหลายคนถามเนาะค่ะว่านูน้ามักเหรียญเวลาไหน หากเอาอีหลีนะนูน้ามักเหรียญช่วงบ่ายสองอะสำหรับนูน้าคือบ่ายสองนี่คือ โอเคเลยเนาะค่ะโอ้โห มาอีกแถวนึง มา บวกไม่อีกหาร้อยอีกหาสิบบาทโอเคอ่าได้โลอีก โอเคหาสิบบาทโอ้โหเสียดาย เออองุนดาบขวานมา โอเค โอ้โหสองร้อยห้าสิบหนูนั้นนึกว่าจะมาสีได้อีหลายไงเบิ้งผิดเนาะค่ะ บวกมาสามร้อยห้าสิบบาทโอ้ยอีกครั้งหนึ่งเขาฟิลิปปินส์ตัวเนี่ยโอเคร้อยห้าสิบ โอ้โหอยากได้มงกุฎกับสิงโตอ่ะอีกรอยนึงโอ้โห เริ่มบ่ค่อยเข่าแล้วเนาะค่ะ แต่กะยังได้เรื่อยๆอยู่เนาะ มาอีกรอยนึงโอ้โหมาหนึ่งแถวแปดร้อยโอเคค่ะ ได้มาเก้าร้อยขอมงกุฎอะมงกุฎบ่สั่งกับสิงโต โอ้โห มา ร้อยห้าสิบมงกุฎสิงโตทหารเอียงก็ได้ย่างไหนย่างนึง โอเคเก้าพันโอ้โหโบนัสบ่เขาโอเคสองร้อยไดโลแถวนึงนั่นละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทมาว่ะอังุ่นโอเคอีกห้าสิบมาแล้วค่ะหนึ่งพันบาทเก้าพันเจ็ดละห้าสิบอังุ่นโอเค โอ้โหมามงกุฎมา โอ้โหมงกุฎแตกซ้ำนี่ได้สามร้อยย่างเอาสี่ร้อยห้าสิบบาท มือหนึ่งละ โอเค ดาบขวานเออนั่นละอีกสองร้อยห้าสิบโอ้โห เสียดายแจกันว่าตกว่าสั้นได้ฟรีสปินแล้วนะ ไอแถวที่สองตรงที่ว่ามันเป็นดาบขวานอะโอเคกดไปเรื่อยๆ เลยเนาะค่ะ อ่า โอเค เป็นตั้งไม่ได้ยืมแล้วละเจปัน มีเงินกินเขาแล้วโอเคค่ะ ตอนนี้บวกไม่อีกร้อยห้าสิบโอ้โหเปลี่ยนต่อดีป่ะเนี่ยห้าสิบโอเคอีกร้อยห้าสิบมาองุ่นเออแล้วละอุ้ยแจกันแถวหนึ่งเลยไหมอุ้ยสองแถวได้นี่โอเคสองแถวหกร้อยบาทเนาะค่ะแจกันกับองุ่นอ่ะห้าสมุดเต็มแถวอ่ะมันสิได้แค่สามร้อยนะห้าสมุดเขาใส่ไม่ร้อยห้าสิบอ่ะ มันจะได้แค่สามรอยได้แค่คูณสองอะได้บ่หลายแต่กับม้าเรื่อย ๆ เนาะค่ะโอ้มื่นสองนี่เซาเลยนะบ่เล่นต่อละห้าสมุดเหลือเจ็ดพันนี่กับบ่เล่นต่อขึ้นกัน โอเคสองพันห้าสิบเออ มาอยู่โอเคสี่ช่อง หกะได้เรื่อยๆอยู่เนาะค่ะ โอ้โหมาหนึ่งพันหาร้อยบาทโอเคอีกสองร้อยมาว่ะได้อีกมาคอมโบสามเขา่าเอ้ยคอมโบ4ีตอนนี้เข่าฟรีสปินแล้วเนาะค่ะโอเคบิ๊กวินเข่าอีกสองพันเข่าฟรีสปิน เอาเป็นว่าเดี๋ยวฟิีสปินนี่ จบดูนะ เซาเลนเนาะค่ะโอเคอีกสองร้อยได้แล้วละมา โอเค เออ อีกรอยนึง อีกซีช่อง โอเคค่ะ ขออีก อุ้ย บอมี รอบสุดท้าย มา รอบสุดท้าย โอ้โห บ่อเขา่า บวกมาสองพันหาเนาะค่ะ มือสองต่อไป บอดเสาจากเทีย เดี๋ยว ระวังสิบอเหลียโลบเนาะค่ะ เอา บอกตรงๆ เลยว่าตอนนี้โลบ โอเค เออ นั่นละ รอยนึง ไปเลยค่ะเรื่อยๆ ได้มื่นสองเราต้องมื่นหายาวามันกำลังเข่าเนาะค่ะ กำลังมาเลยเนี่ย โอเคมาอีก250เออ หามันกำลังเข่าเขากับบอยุดไปเลยค่ะ ได้อีกซี่ช่องโลโอเคมา ดาบขวาน เออ โอ้โอเคค่ะ หมื่นสองแล้วหมื่นหาจังเซาเขาอะได้แล้วบยอมเซาเป็นยังสี่ละโอเคมาอีกรอย นึงหนูนาเสียนะว่าหลายคนเป็นยังสี่ได้แล้วบยอมเซาเนี่ย ระวังสิบ่เหลือหนูนาบอกเจ้าของได้นี่ ระวังสิบ่เหลือ โอเคค่ะ โอ้โหคุ้มบ่ขึ้นในกดโอ้โหเสียดายเบื้องว่ะอ่ะเริ่มแลกแล้วเนาะค่ะเริ่มหมุนบ่เซาแล้ว โลมานี่เป็นดูเนาะค่ะไอหมุนบอเซาหมุนโดนนึงแท้ล้อแน่เนาะเออเอา โอเคไป เออลอยหาติบ ได้อยู่ อุ้ยเสียดายไว้ว่าหนาแต่เออหมาว่ะ โอเคมาอีกเก้าร้อยดาบขวาน เออนั่นละองุ่นเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยได้มังกรอีก โอเค ตอนนี้หนูนะได้คอมโบสิบเฮ้ยบอมเป็นคอมโบสิบ ฟีสปินสิบครั้ง เออบิ๊กวินพันเจ็ดมาว่ะ ได้แท้ รอบนี้หนูนะ ได้แท้หอดมื่นหาสัญญาว่าสิเซา มาร้อยห้าสิบโอเค มาสองร้อยเออจังสั่นละ โอเค อีกแปดครั้งเจ็ดไปหกเออร้อยหนึ่งโอ้โหสามร้อยห้าสิบบาทอุ้นึกว่าตัดสีได้หลายวางหันหนาจะเป็นสีเขียวเนาะ บ่แจกันกับองุ่นเบิ้งบ่ทัน อ่าหมุนบ่เซาโอเคสี่ช่องคอโลโอ้โหอีกสี่ครั้งแล้วค่ะ เออ โอ้โหหนึ่งพันห้าร้อยบาท มา อีกห้าสิบโลอีก โอเค แจกกันได้เรื่อย ๆ เลยนะคะมา ตอนนี้เขาได้บิ๊กวิน1,700 บาท บวกมา4สิบ อ่ะสัญญาเลยเนี่ย จบหนีเซาโอ้โห สัญญากับเจ้าของได้เนี่ยเล่นบอเซาจังเทียโอเค มา บวกมา 4,750 บาท เนาะค่ะโอเคเดี๋ยวหนูนะกะขอเซาซ้ำนี่ก็แล้วกัน กะหนูนามี 3,000ย้อนว่าไปชอบเนาะค่ะเมื่อวานที่ว่าหนูนาบอยู่ก็เลยเหลือ 3,000นะเบิร์เนอร์เบอร์โตกับเมื่อนี้กะมา เลนโลมาได้ขึ้นมาเมื่นหกกะเป็นช่วงเวลาที่มันแตกดีเนาะคะ่ะช่วงเก้าโมงบ่ายสองแล้วกะตีสองเห็นมีคนบอกว่านึ่งทุ่มน้ำกะร้องไปเลือกเลนเบิ้งเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่มีเวลาที่แตกดีๆกะ สามารถทักเขามาบอกได้เลยเดี๋ยวหนูนะจะไปทดสอบใหม่โอเคค่ะ เดี๋ยวจังไหนมื้อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนพ่อกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ